สวัสดีครับในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องของการติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมประยุกต์นะครับ ก็คือโปรแกรมที่ใช้งานทั่วไปนะครับ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับคือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานทั่วไปและ โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานเฉพาะด้านนะครับ แกรมประยุกต์ทั่วไปก็จะเป็นพวกที่ใช้จัดงานด้านเอกสารด้านนำเสนอนะครับ หรือด้านฐานข้อมูลเล็กๆ น้อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint นะครับตรงนี้ก็จะอยู่ในในแพ็กเกจโปรแกรมที่เราเรียกว่า Microsoft Office นะครับถ้าถ้าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นเฉพาะด้าน ก็อย่างเช่นซอฟต์แวร์ ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชี การธนาคารนะครับหรือเรื่องทางด้านวิศวะอันนั้น เราจะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้านนะครับนั้นซอฟต์แวร์พวกนี้ทั้งสองประเภทนี้เราเรียกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมดเลยนะครับนั้นในบทนี้เราจะได้เรียนกัน นะครับ เรื่องของการติดตั้งการใช้งานกระบวนการขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์พวกนี้ทั้งหมดนะครับกดติดตามเข้ามาเลยครับ ครับสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ นะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวระบบปฏิบัติการนั่นก็คือตัว Windows 7 ไปแล้วนะครับ มาในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ ซึ่งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ยกตัวอย่างนะครับ ก็คือซอฟต์แวร์ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมดนะครับ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะแบ่ง2ประเภทนะครับก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานเฉพาะด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป ก็จะเป็นในส่วนของตัว Microsoft Office นะครับ Microsoft Excel นะครับ Microsoft Word ประมาณนี้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้านที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือประกอบการทำงานนะครับก็จะเป็นเช่น PDF Creator นะครับ Nero Smart นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั้งหมด และในคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานทั่วไปนะครับ เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัว Office 2010 นะครับ ก่อนอื่นเราก็ใส่แผ่นโปรแกรมเข้าไปนะครับ แล้วก็เปิดขึ้นมา นะครับ ก็จะมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่อยู่ในแผ่นนะครับ เราเลือกที่ เป็นตัวโปรแกรม Microsoft Office 2010นะครับ แล้วก็เข้าไปข้างในนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าไปอีก นะครับสเต็ปหนึ่งนะครับ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ทั้งหมดนะครับ ที่ใช้ในการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็เลือกไฟล์ ที่มีชื่อว่า setup นะครับตัวนี้นะครับทำการดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับ ตัว Windows จะถาม ความปลอดภัยนิดนึงว่าอนุญาตให้เราเนี่ย สามารถติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ลงไปในตัว Microsoft นี้ได้ไหมนะครับ เราก็เลือก yes นะครับกระบวนการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวที่เดียว Microsoft Office นะครับซึ่งมันก็จะมีแพ็กเกจของมันทั้งหมดเลย ซึ่งก็จะมีหลายโปรแกรมที่อยู่ในแพ็กเกจนี้นะครับ เราก็เลือกเป็น Customize นะครับเพื่อที่จะเลือกว่าเราต้องการ ซอฟต์แวร์ตัว ไหนบ้างนะครับ ดังนั้นเราก็เลือกนะครับ อันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่เอานะครับ ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ที่ไม่จำเป็น เช่นอินโฟพาดตัวนี้ก็ได้นะครับ ไม่เอานะครับ เพื่อจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ต้องเอเก็บไฟล์เยอะๆนะครับ เช่นแชร์พอยต์ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องลงนะครับ เราไม่ต้องติดตั้งนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็เลือก install now นะครับ แล้ว Microsoft ก็ซอฟต์แวร์ ก็จะถามเราว่าติดตั้งตัวเสริมไหมครับ Visual Basic ตัวเสริมเราก็เรียกโอเคนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการติดตั้งทั้งหมดนะครับรอกระบวนการนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับสักประมาณ 10-15 นาทีนะครับ ในการที่จะ Copy ข้อมูลเข้าไปนะครับ อ่าเป็นงานเสร็จสิ้นนะครับ แล้วก็เข้าสู่หน้าจอที่แสดงให้เห็นว่าการติดตั้งเป็นงานเสร็จสิ้นนะครับ นี่คือการติดตั้ง Microsoft Office เวอร์ชัน2010 นะครับ ซึ่งในแพ็กเกจของ Office 2010 ตัวนี้ก็จะมี Microsoft เมื่อกี้ที่เราได้เลือกไว้นะครับ ก็คือมี Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Microsoft Outlook นะครับ Microsoft Publisher นะครับหลังจากนั้นเราก็กด close นะครับโ o ร t Close นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เราเรียกว่า Microsoft Office นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวอื่นบ้างนะครับเเราลองติดตั้งลงไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกจากแผ่นโปรแกรมนะครับว่าเราจะขอติดตั้งตัวไหนได้บ้าง ลองติดตั้งตัวโปรแกรมตัว your uninstaller ดูนะครับเข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับ แล้วก็เลือกเข้าไปข้างในก็หาไฟล์ที่เเกี่ยวข้องกับคำว่า setup หรือ install นะครับ สักตัวหนึ่งนะครับ ในตัวโปรแกรมนี้เนี่ยเวลาเราติดตั้งนะครับ บางโปรแกรมก็จะให้ตัว serial number มาเลย ดังนั้นก่อนการติดตั้งเราก็เข้าไปดูในไฟล์ที่เขียนว่า serial ก่อนก็ได้นะครับนะครับ เลือกเป็นตัว notepad ในการเปิดนะครับ เปิดปุ๊บก็จะมีชื่อนะครับแล้วก็ serial number นะครับ หน้าจอนี้เราเปิดค้างไว้นะครับ หลังจากนั้นเรามาเซตอัพดูนะครับ เหมือนเดิมนะครับ Windows จะถามเราว่าให้เราติดตั้งตัวโปรแกรมนี้ลงไปไหมเราก็ตอบ yes นะครับขั้นตอนนี้ก็เลือกเป็นภาษาอรีกฤษนะครับ แล้วก็คลิก next เพื่อสู่กระบวนการติดตั้งนะครับ เข้าสู่หน้าจอ license agreement เราก็เลือกยอมรับนะครับกด next เข้าสู่หน้าจอการเลือกที่อยู่ของไฟล์ของโปรแกรมนะครับ แล้วก็ตั้งไว้อัตโนมัติอยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับ คลิก next ต่อไปนะครับ แล้วก็ชื่อโปรแกรมนะครับ ก็คลิกต่อไป แล้วก็เข้าสู่หน้าจอที่พร้อมจะติดตั้งนะครับ เราก็กด install นะครับนั้นรอสักครู่หนึ่งไม่นานนะครับ ไฟล์พวกนี้ โปรแกรมพวกนี้จะเป็นไฟล์เล็กๆ นะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วตรงนี้ ก็จะให้เราเลือกว่าเราจะ รันใช้งานตัวโปรแกรมนี้เลยไหมแล้วก็เช็ค for update อันนี้ไม่ต้องนะครับ เอาคลิกออกเลยนะครับ แล้วก็คลิก to finish เข้าไปนะครับ ถึงหน้าจอนี้นะครับก็คือหน้าจอที่เราได้เปิดค้างไว้เมื่อกี้ เราก็เลือกเป็น enter key นะครับ enter key นะครับแล้วเราก็มาเปิดตรงส่วนที่เราเปิดค้างไว้ก็คือตัว serial นะครับทำการ copy นะครับชื่อ นะครับ แล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ทำการ Copy ตัว serial key นะครับนะครับ แล้วก็มาวางนะครับ แล้วก็คลิกโอเคนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่าง pop up ขึ้นมาว่าขอขอบคุณโปรดักต์นี้ได้ทำการ register เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คลิกโอเคนะครับ อันนี้เป็นหน้าจอที่ถามว่าให้เราอัปเดตไหม เราก็ไม่อัปเดตนะครับ เลือกสเตอร์ไป โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยครับ การติดตั้งโปรแกรมตัว Your Installer นะครับ ใช้งานในการที่จะถอนการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดนะครับปิดหมดเลยนะครับสรุปนะครับก็คือขั้นตอนในการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวนี้นะครับ ก็ไม่ยากนะครับนักเรียนนักศึกษาทั่วไปก็สามารถทำได้นะครับ ซึ่งการติดตั้งตัวนี้จะต้องกระทำหลังจากติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสร็จแล้ว นั่นก็คือตัว Windows เสร็จแล้ว แล้วหลังจากนั้นเราก็มาติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับในบทที่3เกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับหวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกท่านก็ได้เรียนรู้ใน3คลิปนี้นะก็นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะครับแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าติดตั้ง หรือประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอง นะครับแล้วในบทถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะครับ โปรดติดตามในบทถัดไปนะครับ สวัสดีครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับคลิปวิดีโอในบทนี้นะครับ ในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับ ซึ่งก็จะมีการติดตั้งหลักๆ ที่ผมยกตัวอย่างก็คือตัว Microsoft Office นะครับจะติดตั้งให้ผู้เรียนได้เห็นแล้วนะครับงั้นโปรแกรมตัวอื่นๆที่ เรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมประยุกต์เนี่ยสามารถติดตั้งในลักษณะคล้ายๆกันนี้นะครับ ก็คือใส่แผ่นโปรแกรมปุ๊บก็จะทำการกดเซตอัพขึ้นมานะครับ แล้วก็ทำตามโปรแกรมไปเรื่อย ๆ นะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับผู้เรียนสามารถที่จะติดตั้งด้วยตัวเองได้นะครับนั้นพอเราจบกระบวนการของการในบทนี้นะครับเรื่องของการติดตั้งซอฟต์แวร์เนี่ยผมหวังว่าผู้เรียนจะต้อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการได้เซตอัพซอฟเซตอัพตัวไบออสได้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ระบบได้ แล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้นะครับเพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหาตัวตัวคอมพิวเตอร์ด้วยด้วยตัวเองได้นะครับผมหวังไว้อย่างยิ่งนะครับ ว่าทุกคนจะต้องทำได้นะครับโปรดติดตามในเนื้อหาในบทตัดไปนะครับ ในเรื่องของการบำรุงการซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาข้อขัดข้อง นะครับในบทที่ 4 และ 5 ต่อไปโปรดติดตามนะครับ